ครับสวัสดี พ่อแม่พี่น้องทุกคนกันด้วยนะครับ วันนี้เพื่อนเรามาอยู่กันในเกม Sun and Moon ของชางค่าย PG กันนั่นเองนะผมไม่ได้จัดเกมนี้มานานพอสมควรเลยนะเพื่อนวันนี้มาจัดให้แล้วนะลุยกันเลยดีกว่าไม่รอช้าไม่รอเหมือนเดิม เพื่อน Let's go วันนี้ก็ทุนมาเลขสวยซะด้วยนะ555บาทนะเพื่อนจัดเป็น5ไปเลยดีครับ รออะไรโอ้โหเลข5มาสักขนาดนี้มามาดูว่า Sun and Moon จะเป็นยังไงนะเพื่อนยาวๆไป30สปินเลยไปเอาลืมลืมเปิดเทอร์โบเพื่อนจัดเทอร์โบก่อนดีกว่า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 ตัวคูณมาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วมันแตกฝั่งขวาอะไรเงี้ยพอตัวคูณมาอยู่ฝั่งขวามันแตกฝั่งซ้าย มันกวนตีนนะเพื่อน เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย อย่างเงี้ย ดูดิ ตัวคูณมันอยู่ฝั่งขวามันแตกฝั่งซ้ายเฉดคก เอ้ยกวนตีนจัด เนี่ยมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้ว เพื่อนดูมันเอาอีกแล้ว มันเอาอีกแล้วซันแนนมูนมันกวนตีนผมทุกทีเลยเนี่ยเออ นี่ไง เอาเข้าไป เอาเข้าไป ตัวคูณอยู่ฝั่งขวาไม่แตกซ้ายเฉดคก ดีจริง ๆ อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้ได้อยู่ อันนี้ได้อยู่อันนี้ดอกนี้ได้อยู่นะ เต็มกราไปดอกนี้ขอดีๆหน่อยเด้อทำเป็นเล่นไป อย่าเกลือนักเลยวะเล่นเกมนี้ไม่ค่อยจะแตกเท่าไหร่นะ ไม่รู้วันนี้จะแตกหรือเปล่านะครับผมมาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยซันแอนมูนเออไหลๆไปเพื่อนไหลๆไปขอเข้าฟรีอ่ะขอเข้าฟรีอ่ะอยากเข้าฟรีเกมนี้มากเลย ตัวคูณแม่งแบบโหสุดจัดอ่ะ ผมว่าเกมที่แบบตัวคูณโหดก็ลองมาจากไอ้ต้นไม้กับเกมนี้แหละเออ เอาหน่อยเว้ยแม่งแตกแต่เบาๆ ให้กูไอ้เช็ดคก ขอหนักหน่อยได้ไหมฮัลโหลโอ้โหตัวคูณฝั่งขวาคูณ 4 ไปแต่ฝั่งซ้ายคูณ 2 เช็ดเคดีจริงๆหมหมดสาทหมดอย่างไวเลยไปเบ็ดสิบเลยแล้วกันเพื่อนเบ็ดสิบเลยแล้วกัน เบ็ดห้าแม่งเบาเกิน เบตห้าแม่งไม่หนำใจผมเลยว่ะ จัดมาเบ็สิบจัดมาโอ้โหเต็มกราฟแน่นอนดอกนี้มาด่มันต้องอย่างนี้ดีวะ มันต้องอย่างนี้ดีวะแต่เป็นร้อยอย่างเงี้ยค่อยคุยกันได้หน่อย แม่งแตกอยู่บาทสองบาทนะมึงแตกทำไมมึงแตกทำไม จัดมาจัดมาขอจำแจมขอแบบจังหน้าปะขอแบบเต็มกราฟอะฮึบ ยังเบายังเบาขอหนักหนักหน่อยดิเพื่อนรอสเก็ตเตอร์อยู่นะเพื่อนนะจังหวะนี้คือรอสเก็ตเตอร์อยู่นะครับผมสเก็ตเตอร์ไม่เข้าเลยวะก็น่าถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้ก็สามารถตามผมมาในมินที่ประมดเอาไว้ได้ เหมือนเดิมเลยนะครับผมมีโปรลับให้ตลอดเช่นเคยนะเพื่อนนะย้ำว่าเมนที่ปังหมุดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นนะครับระวังโดนโกงกันด้วยนะเพื่อน อ้โหโอ้โห อย่างนี้ไม่ใช่แล้ว อย่างนี้ไม่ใช่แล้วเช็ดคกอย่างนี้มันก็เกลือเกิน เอาหน่อย เพื่อนเอาหน่อยจะไหลอะไรขนาดนั้นมันจะไหลลงอะไรขนาดนั้น โอ้สเก็ตตรงสเก็ตเตอร์ มันจะไม่คงไม่เข้าเลยเหรอวะ สเก็ตเตอร์มันจะไม่คงไม่เข้าเลยเหรอถามจริง ถามจริงเลยถามจริงเลยเอ้ย มันก็เงียบ มันก็เหงาเกินพี่ชาย มันก็เงียบ มันก็เหงาเกิน ุณกูวนอยู่400นานแล้วนะแม่งอยู่ี่ร400นานแล้วไอชิดโคกเอ้ย เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเออเต็มกราฟอยู่ดอกนี้โหยี่แปดบาท กูนึกว่าจะแตกเยอะไอเช็ดเคยี่แปดบาท เอามาทำเพื่ออะไรเบ็ดยี่ไปเลยแล้วกันไป ไม่ไหวละ เริ่มเดือดแล้วมาจัดไปสักหน่อย ให้มันรู้แล้วรู้รอดให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย าได้เข้าฟีเจอร์ก็คือน่าจะบวกอยู่นะเพราะน้ำเบ็ดยี่เนี่ยไม่ใช่ฟีเจอร์เลยฟีเกมฟีเจอร์อะไรปะโหแต่ตกเอ้ยได้อยู่มั้งดอกนี้ดอกนี้ได้อยู่ร้อยกว่าบาท จัดไปดีร้อยกว่าบาทจัดไปดีร้อยกว่าบาทก็เอานะเพื่อนนะก็ยังเกลืออยู่ดีอู่ะเพื่อนกันก็ยังเอ้ยได้อยู่บ้าดอกนี้หกสิบบาทไป มันหลายยากหลายเย็นจังไว้เช็ดคกเอ้ย มา วัดวัดไปเลยไปวัดวัดไปเลยเบ็ดยี่เนี่ยวัดวัดไปเลยอย่าไปหยองนะครับผม อย่าไปหยองอย่าไปหยองอืออ ออดอกนี้ร้อยกว่าบาทไปอีกดอกหนึ่งเออแล้ววายมันเงี้ยสวยงามเต็มกราไปเออมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ดิวะ แล้ววายมาต่ออย่างต่อเนื่องแล้ววายมาต่ออย่างต่อเนื่องอย่างนี้บอกเลยว่าจังหนับนะเพื่อนนะวายเข้าอย่างนี้บอกเลยว่าจังหนับไปเออไหลๆดีครับจังหวะนี้รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกแล้วก้อนเดียวด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรก770บาทไม่กลับไปครับผมโอ้ย เอาเรื่องหว่ะเพื่อนเอาเรื่องอยู่นะผมแม่งมาตอนสุดท้ายพอดีเลยนะ โอเค วันนี้ขอพาเพงเท่านี้เลยแล้วกันนะเมื่อใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมและใครจะตามเล่นสามารถตามผมมาในมินที่ฝากหมุดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนนะมีปรับให้ตลอดเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบายบายสวัสดีครับผม